Halo, Pak. Saya Somsak, sopir taksi Anda. Halo, Pak. Apa nama hotel Anda? Nama hotelnya Patong Resort Hotel. Oke, Pak. Saya tahu di mana tempatnya. สำหรับบทเรียนที่2ตอนที่1นี้เป็นการสนทนาระหว่างนักท่องเที่ยว และคนขับรถแท็กซี่ที่มารับนักท่องเที่ยวที่สนามบิน คนขับรถแท็กซี่กล่าวสวัสดีและแนะนำตัวเอง นักท่องเที่ยวกล่าวตอบ คนขับรถแท็กซี่ถามว่านักท่องเที่ยวพักอยู่ที่โรงแรมใด นักท่องเที่ยวบอกชื่อโรงแรม คนขับแท็กซี่บอกว่ารู้แล้วว่าโรงแรมนี้ตั้งอยู่ที่ใดสำหรับประโยคฮ h ล l o Pak saya Somsak อร์แท็กซี่แปลว่า สวัสดีครับ ผมคือสมศักดิ์ คนขับรถแท็กซี่ของคุณครับ คำว่า Hello แปลว่า สวัสดี คำว่า Saya แปลว่า ฉัน คำว่า Sopir แปลว่า คนขับ คำว่า t a x i แปลว่า แท็กซี่ คำว่า Anda แปลว่า คุณ สังเกตว่าในภาษาอินโดนีเซีย การบอกว่า คนขับแท็กซี่ของคุณ ใช้โครงสร้างคล้ายกับภาษาไทยมาก ภาษาไทยจะใส่คำว่า ของ หรือไม่ใส่ก็ได้ ถ้าไม่ใส่ ก็คือ คนขับแท็กซี่คุณ สำหรับประโยค Hello ปะแปลว่า สวัสดีครับ ให้สังเกตว่าคำว่าปะในที่นี้แปลว่า ครับ หรือ ค่ะ ถ้าผู้พูดเป็นผู้หญิง ไม่จำเป็นต้องแปลว่า คุณผู้ชาย สำหรับประโยคคำถาม Apa nama hotel Anda แปลว่า โรงแรมของคุณชื่ออะไร คำว่า apa แปลว่า อะไร คำว่า nama แปลว่า ชื่อคำว่า anda แปลว่า คุณ ประโยคคำตอบ nama hotelnya Patong Resort แปลว่า มันชื่อโรงแรมปาตองรีสอร์ทคำว่า hotelnya แปลว่า โรงแรมนั่นคำนี้เกิดจากคำนามคือ hotel และมีการเติมคำท้ายคำคือ เนี่ย ซึ่งในกรณีนี้ทำหน้าที่เป็นคำนำหน้านามแบบเดียวกับคำว่า สำหรับประโยคคำถาม apa nama hotel anda แปลว่า โรงแรมของคุณชื่ออะไร คำว่า apa แปลว่า อะไร คำว่า nama แปลว่า ชื่อ คำว่า anda แปลว่า คุณ ประโยคคำตอบ Nama hotelnya Patong Resort แปลว่า มันชื่อโรงแรมปาตองรีสอร์ทคำว่า hotelnya แปลว่า โรงแรมนั่นคำนี้เกิดจากคำนามคือ hotel และมีการเติมคำท้ายคำคือ เนี่ย ซึ่งในกรณีนี้ทำหน้าที่เป็นคำนำหน้านามแบบเดียวกับคำว่าตีในภาษาอังกฤษ สำหรับประโยคโอ้ปะ saya tahu di mana tempatnya แปลว่า โอเคครับ ผมรู้ว่ามันอยู่ที่ไหน ประโยคนี้เป็นประโยคความซ้อน ประโยคแรกคือ saya tahu แปลว่า ฉันรู้คำว่า saya แปลว่า ฉันคำว่า tahu แปลว่า รู้คำว่า di mana แปลว่า ที่ไหนคำว่า tempatnya แปลว่า สถานที่นั้น เกิดจากการใช้คำว่า tempat ซึ่งแปลว่า สถานที่ มาเติมเต็มด้วยคำว่า nya เพื่อระบุว่าเป็นสถานที่นั้น